สวัสดีสวัสดีค่ะ แชมเมเยอร์นะคะ เอาเอางง ที่ผ่านมาอ่านผิดอ่านถูกกันไปหมด ชักกระเยอะกระแย่เอ้ย แต่นั้นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะ เพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องต้องคุยกัน ขอเท้าความก่อนดีกว่า แชมเมเยอร์คือใคร แชมเมเยอร์ก็คือมิวสิกโปรดิวเซอร์ชาวไทยท่านหนึ่ง ที่สวยมากแบบมาก แล้วก็เก่งกาจประมาณหนึ่งมีนิชคือการ produce แล้วก็ remix เพลงแนว trap ซะส่วนใหญ่ search คำว่า c h a m e y e r แกก็เจอละ remix remix เต็มปุ๊บแต่แต่แต่แต่แต่ทวนอีกที นิชของเขาคืออะไร แล้วผลงาน produce มันไปอยู่ในสมุดล่ะคะคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีค่ะ จริง ๆ มันก็มี จริงๆมันก็มีไว้มันก็ปะปายอะแต่ถามว่าตอนนี้ทุกคนพอจะมองออกหรือยัง ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ มันขัดต่อโก ที่เราตั้งไว้ เราก็พลาดด้วยในเรื่องของการ p o s i t i o not n pro the f a c t เราก็พลาดด้วยในเรื่องของการ position ตัวเอง หยวนทำ remix เยอะเพราะว่ามันย่อยง่าย and I barely put myself out there which is really bad แถมมีแพลนมากมาย เรียนก็เพิ่งจบ remix ก็จะทำ commission ก็จะเปิด เพลงก็จะปล่อยสเตทเน่ไใหม่ก็มาช้าได้ออกใหม่ก็จะ สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ privilege ในช่วงขาขึ้นของตัวเองเพราะมัวแต่งงว่าจะเอาไงต่อกับแชมเมเยอร์ดี พอพูดถึง stage name ตอนนี้เรามี 2 พาร์ก็คือ 1. แชมเมเยอร์ในพาร์ของ music producer กับ 2. ซิมมิงคิมในพาร์ของ Artist ที่เรากำลังปั้นแล้วก็สร้าง Strategy อยู่ ซึ่งก็คือเราที่เป็นเจ้าของแชมเมเยอร์เองอีกทีนั่นเองค่ะ ถ้าถามต่อว่าซิมมิ่งคิมคือใคร เราก็คงต้องทำความรู้จักกันอีกที เพราะว่าเราไม่ได้ engage ไม่ได้ interact กันขนาดนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะทีนี้แหละพีคละ หลังจากที่คุ้นคิดอยู่นาน ด้วยความที่เราเอาทั้งสองเอ a l t อีโก้ที่เพิ่งพูดไปมาทุบตีกัน เราก็เลยตัดสินใจได้ว่า หลังจากนี้แชมเมเยอร์จะถูกรวม แล้วก็รีแบรนดิ้งเปลี่ยนชื่อเป็นซีมิ่งคิ n ค่ะเพื่อสานต่อโก ในอนาคต กับการยืนหยัดบนอดีนิตี้และลายน้ำของตัวเอง พร้อมเปิดรับคอมมิชชั่นอย่างเป็นทางการคอนเทนต์รีมิกซ์แบบใหม่ที่โชว์ a b ลิตี้ของเราแบบขั้นสุดโปรเจกต์เพลง ที่ร้องเล่นเต้นเองทั้งหมดและอื่นๆย้ำอีกครั้งนะคะ หลังจากนี้ แชมเมเยอร์จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซีมิงคิมอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วัน 7 วัน โกรธใครโกรธอะไรอะสุดท้ายสำหรับ subscriber ที่ติดตามแล้วก็ชอบในเนื้องาน แล้วก็เพลงที่ซีมิ่งทำจริงๆ ขอบคุณที่ยังอยู่ฟังกันนะคะ แต่หลังจากนี้เกาะกันให้แน่น แล้วไปที่ Instagram ของ z i m i n g Kim ซีมิ่งจะพยายามอัปเดตแล้วก็อินเทอร์แอคกับทุกคนในนั้นค่ะ ไว้เจอกันนะคะ